นี้คนไปกัน คนใช้น้ำมันประมาณ400แกลลอนสี่400สี่ร้อยกลลอนนี่มันแกลลอนหนึ่งห้าลิตรใช่ไหมคะใช่ปะใช่ไหมพี่สี่จุดห้าลิตรก็ตกอยู่ประมาณสองพันห้าลิตร ต่อปีต่ออาหารเลี้ยงคนคนคืออันนี้นี่ถือว่าเป็นต้นส่งรวมกลงเหมกันหรืออันนี้เป็นต้นแบบของโลกนี้เลยนะ แล้วเราก็ลองเดินทางต้นแบบนี้เขาบอกไอ้ไอ้สี่ร้อยกันวันเนี่ยแบ่งสัดส่วนมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจำตัวเลขไม่ได้ตรงนี้สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นค่าปุ๋ยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นจากัานเกษตรก็คือเติมน้ำมันอีกประมาณสิบ 6%มันเป็นค่าขนส่งรวมค่าตากแห้ง รวมค่านู่นนี่รวมแล้วเนี่ยก็คือใช้น้ำมันต่อเลี้ยงเลี้ยงคนคนเท่านั้นเองนะ ต่อมาไปยังคน มันนึกถึงประเทศไทยน้อยกว่าน้อยกว่านี้เยอะนะแต่ว่าก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยแล้วเฉลี่ยแล้วในยุโรปเนี่ยพลังงานที่ใช้ในการผลิตอาหารเนี่ย40%เฉลี่ยมาจากการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ซึ่งไอ้ปุ๋ยไนโตรเจนนอกจากในกระบวนการผลิตสร้างคาร์บอนแล้วเนี่ยก็ยัง ตัวของมันเองเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็ปล่อยเห็นค่าเกินกระจตมหาศาลมากกว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์ียอีกแล้วเขาก็บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกษตรกรรมสมัยใหม่ก็คือเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารให้เรากินทุกวันเนี้ยคือตอนนี้เรากินอาหารสมัยใหม่กันนะหรือถ้าไม่มีใครปลูกผักกินเองแน่กินเดินเข้าปุ๊บติ้งนะเดี๋ยวยังไม่ได้พูดเรื่องติ้งอีกนะ เขาบอกว่าใช้พลังงานมากกว่าการผลิตอาหารแบบดั้งเดิมหรือการผลิตในฟาร์มเกษตรกรรมยั่งยืนหรือการผลิตแบบผสมผสานรผลิตแบบปลูกผักผลิตกินเองที่บ้านเนี่ยห้าสิบเท่าถึงร้อยเท่า ในการใช้พลังงานในการผลิตซึ่งรวมเวลานึกถึงเรื่องพลังงานในการผลิตนะครับก็คือร่วมการผลิตที่ใช้พลังงานที่ต้นทางการผลิตก็คือใช้ที่ปุ๋ยใช้ที่เครื่องจักรกลการเกษตรแล้วก็ใช้ขนส่งจากฟาร์มมา นี่ที่แค่นี้เลยนะ ยังไม่รวมถึงค่าบรรจุอีพอ แช่แข็งขนส่งไปมาทั่วประเทศไทย หรือว่าทั่วโลกอีกเขาบอกมีตัวเลขว่า ยกตัวอย่างว่าถ้าจะขนส่งอันนี้เป็นตัวเลขที่องค์กรธนาโลกเขาพูดที่มานิดนึงคือไม่มีใครทำตัวเลขเป็นจริงเป็นจังมากจะขนส่งหน่อไม้ฝรั่งหนึ่งกิโลกรัมจากเม็กซิโกไปให้คนสวิตกินเขาบอกว่าไอ้หนึ่งกิโลกรัมเนี่ยใช้ใช้ค่าน้ำมันห้าลิตร ต่อการขนส่งรอกว่าลองนึกภาพดูว่าถ้าเราขนอะไรต่อมีอะไรระเบิดเถิดเทิงเนี่ย มันจะใช้พลังงานในการขนส่งขนาดไหนนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องการใช้พลังงานในการผลิตเพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเรามีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นการกิน ซึ่งเป็นของจำเป็นนะคะโดยเฉลี่ยแล้ว20%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลกนี้มาจากการผลิตอาหาร ซึ่งรวมถึงการเห็นที่ว่าคือการคำนวณณต้นทางนะคะยังไม่รวมถึงเรื่องการบรรจุหีบห่อและระบบโลจิสติกและการขนส่งเพื่อไปถึงผู้บริโภครวมทั้ง ถ้าเล่นไมโครเวฟด้วยก็อีมาศาเรากินอาหารสมัยใหม่ ต้นทุนการผลิตเนี่ยไอกระบวนการผลิตเนี่ยมันมันใช้พลังงานมหาศาลขึ้นเรื่อย ๆอันนั้นอย่างหนึ่งละแล้วถ้าเรากินอาหารที่เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเยอะ หรือกระบวนการที่ต้องแช่แข็งเนี่ยท็อปเข้าไปอีกท็อปการใช้พลังงานเข้าไปอีกนะคะเราดึกภาพดูว่าตอนเนี้ยเราเราเราเรามีส่วนในการที่เข้าไปไปอยู่ในกระบวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตอาหารโดยและรการจัดการอาหารในระบบอาหารแบบนี้เนี่ยโดยไม่ไม่ค่อยได้นึกถึงกันเท่าไหร่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อสักสองเดือนก่อนเนี่ยได้มีโอกาสไปดู ระบบการจัดการโลจิสติกของดิสเทลสโต h หรือหรือไฮเปอร์มาร์นะคะคือต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ย ชีวิตเราเนี่ยกินอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเปลี่ยนได้หมดเลย ใช่ไหมกับไอ้เนี่ย ไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าคอ n มิเนียน e s ใช่ไหมออกชื่อก็ได้อะไร วเมื่อไหร่ก็แวะไปนะเนาะ ก็คือคือ เขาบอกว่า ไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันนี้เนี่ยนะคะไฮเปอร์มาร์ทหรือเขาเรียกมอเดิร์นเทรดเนี่ย จริงๆ แล้วลองไปนับดูสัดส่วนการขายอาหารของเขาเนี่ยเฉลี่ยประมาณ70-75%เปอร์เซ็นต์เป็นอาหารทั้งนั้นในที่ใหญ่โตโอลานนั่นน่ะ ไอ้ของอื่นเนี่ยเป็นของเป็นส่วนน้อย จริงๆ แล้วยอดขายของเขาเนี่ยอยู่ที่อาหารเป็นหลักโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ70%ส่วนพวกคอนเวเนียนสโตร์แบบ หิวเมื่อไหร่ก็แวะไปเนี่ย เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 90%ก็ยังมีในบางจุด ก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่80-90%เป็นอาหารทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะเรียกตัวเองว่าเป็น convenient food store ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วหลักๆเขาคืออาหาร แล้วไอ้เนี่ย ไอ้ไอ้ไอพวกเนี้ยระบบการจัดการเขาเนี่ย มันแข็งตลอด มันต้องแข็งตลอดคือเราเราเราไปดูลอจิสติกของของห้างใหญ่นะคะ ป็นลงลงขนาดเนี้ยจากตรงนั้นนะคะ ไปจนถึงเสาต้นนั้นนะเสาต้นหลังสุดนะคะใหญ่ขนาดเนี้ยเราต้องใส่เสื้อโค้ทเข้าไป มันแช่แข็ง ระบบแช่แข็งเขาเนี่ยอยู่ที่ลบ18องศาเขาเก็บพวกเนี้ยคือคือเขาจะมีห้องสามห้องนะคะมีมีระบบจัดการความเย็นสามแบบ ระบบที่หนึ่งคือโฟรเซนซึ่งใหญ่ขนาดนี้เลยนะอันนี้พูดพูดชื่อของสยามแมคโคร ใหญ่รุ่นมากแล้วเราต้องใส่เสื้อโค้ทเสื้อรองเท้ามูแล้วก็ใส่หมวกมูดเข้าไป 18 เฉลี่ยอยู่ที่ลบ5ถึงลบ18องศา แล้วในนั้นมีทุกอย่างในโลกนี้ มีทุกอย่างในโลกนี้ แล้วอีกระบบคือระบบชิลระบบชิลนี่เท่าไหร่ะขอดูตัวเลขนิดนึงจำไม่ได้ว่าเขาใช้ความเย็นอยู่ที่ก็นะฮะ ระบบชิลเดี๋ยวแป๊บนะแลกเปลี่ยนกันดู เราไปเห็นแล้วเราอลังมาก ชิวของเขาอยู่ที่ประมาณสิบแปดถึงสิบแปดถึงสิบสองเขาจะมีระบบแช่นะมีโฟรเซนลบลบสิบแปดเนาะ แล้วมีตรงระระบบที่เขาเอารถเข้ามาขนส่งเนี่ยโฟรเซนเป็นเป็นเขาเป็นครอสดอกก็คือเข้ามาแวะแป๊บเดียวเนี่ยอันนี้ลบสิบ ตกลงได้สองแล้วรถขนส่งอุณหภูมิของเขาเนี่ยรถขนส่งอยู่ที่ประมาณ8ถึง12องศา คือรถที่เราเห็นรถบรรทุกไป แต่ถ้าเป็นซีฟู้ดเขาบอกว่าต้องเป็นศูนย์องศา เพราะฉะนั้นรถขนส่งเนี่ยอยู่ที่8ถึง12เขาอัดน้ำแข็งเข้าไปอัดน้ำแข็งเข้าไปในรถรถขนส่งแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้ได้ซีฟู้ดอยู่ที่อุณหภูมศูนย์องศา ถ้าเขาไม่ฟรอสนะดังนั้นเรากินซีฟู้ดเรากินสองแบบแบบฟรอเซนก็คือ 18มาแข็งๆเลย ที่ที่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตู้แช่ในห้างขนาดใหญ่ ส่วนโฟรเซนมันใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆสังเกตไหมคะเต็มลางเลยหลงจีซาลาเปาอะไรมีหมดเนี่ยเราเราก็เห็นโอ้โหระบบการจัดการอาหารในปัจจุบันเนี่ย มันใช้ไฟมหาศาลใช้น้ำมันมหาศาลมากเลยคำถามคือว่าทำไมเราต้องกินอาหารแช่แข็งด้วยประเทศเนี่ยขนมจีบซาลาเปาอไแค่แช่แข็งทำไมได้ไม่เข้าใจเลยแล้วกุ้งไอ้กุ้งกุ้งกุ้งสดเนี่ย ใครเคยกินกุ้งแช่แข็งมั้งเคี้ยวเข้าไปแล้วเหมือนเคี้ยวหนังยางไหมกินกันทำไมไม่รู้คือแม่กองมหาชัยไปซื้อมาแล้วก็เอามาชิลอยู่ในตู้เย็นเรามีช่องชิลใช่ไหมมันก็อยู่ได้สี่ห้าวันไม่ถึงเป็นแย่นะแต่ถ้าวันเอาไปแช่แข็งกุ้งเนี่ยถ้ามันไม่ยุ่ยไปเลยมันก็เหนียวอย่างนี้ยัระปติกอย่างที่เรากินที่ที่ที่เวลาเขาแช่ให้เรากินของพวกพานทะเลอะไรพวกหรืออาหารในในซูเปอร์ถ้าเราไปเอาแช่แข็งมาหรือว่าร้านค้าที่เขาเอากุ้งแช่แข็งให้เรากินเจะเห็นว่ามัน ทำไมเราต้องิแช่แข็งคำถามคือเนี่ยระบบแช่แข็งมันใช้ไฟมหาศาลมากๆเลยเสร็จแล้วนอกจากเอาไฟเอาไฟฟ้าไปฟรีซมันนะก็จะกินก็ต้องมีฟรอสต์ใช่ไหมโอ้โหหัศจรรย์ทังเลย เนี่ยเนี่ยนี่คือไอไอไอระบบการกินการอยู่ของเราเนี่ยมันมันมันไม่ไม่เคยถูกตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงต้องกินอาหารที่มันแช่แข็งหรืออาหารสำเร็จรูปเสียขนาดนั้น ห้างหนึ่งเราไม่อยากออกชื่อเพราะมันขำเกิน เขาบอกว่าของเขาได้มีห้างทั่วทั่วทั่วทั่วประเทศไทยเนาะเราบอกเฮ้ยยกยกอย่างเราเคยยินว่าลำไยอะลำไยทยู่เชียงใหม่ลำพูนอะมันเอามาที่ศูนย์ที่ก่อน เอามาส่งมาที่ แล้วมันถึงเอากลับไป มันอย่างนั้นเลยนะ นี่คือระบบการกระจายสินค้าในระบบมอลเทรดที่เราเป็นอยู่ก็คือเพราะว่าเขาต้อง มา QC ที่นี่ค่ะ คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเข้ามาที่นี่ แล้วแล้วจะผ่าน QC ที่นี่แล้วมันถึงส่งกระจายกลับไปในห้างต่างๆ ของเขาทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นอีลำไยเชียงใหม่ก็ไม่ได้ตรงเข้าห้างในในสาขาที่เชียงใหม่นะต้องมาที่ศูนย์กระจายสินค้าที่นี่บอกว่าไม่น่าหรอกซานสดเราไม่ได้บอกมันสดว่ะหรือว่าบอกว่าอุ้ยสดสดเพราะว่ามันมาแวะแป๊บเดียวเอง แล้วตีเข้าอ่ะแล้วก็ตีกลับไปเลยเจ็ดร้อยโลเลยไปกับพันสี่่างเป็นอย่างที่เราถามคิดจริงๆ เหมือนเนี้ยคือเราฟังแบบมันเกินไปไหมว่าเขาบอกมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นระบบการควบคุมคุณภาพของเขา แล้วเขาก็จัดการให้มันสดได้เพราะว่าเทคโนโลยี แล้วก็ระบบการจัดการเขาทำไวมาก คือไอการคือต้องบอกว่าไอการกินตามฤดูกาลเนี่ยมันคนยุคคนสมัยไปแล้ว คือนึกไม่ออกแล้วดวยนะว่าฤดูกาลเดือนนี้มันมีอะไรให้กินเดือนนั้นมันมีอะไรให้กินการกินตามฤดูกาลเนี่ย เป็นอะไรที่สำคัญที่สุด ของการกินของมนุษย์ซึ่งจริงแล้วเหมือนกับอย่างที่น้องเตยบอกว่า ก็คือการอยู่กับธรรมชาติ พยายามจะอยู่กับธรรมชาติให้ได้แล้วก็ปรับตึกให้หรืออาคารบ้านเรือนสิ่งที่เราอยู่อาศัยเนี่ย การกินของเราก็เช่นกันการกินเราบียอนธรรมชาติไปไกลมากแล้วในเวลานี้ กินได้ตลอดทั้งปี กินได้ตลอดทั้งวัน แล้วก็กินแบบไม่มีฤดูกาลแล้วก็กินจาก ทั่วโลกด้วย กินแต่ทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนันก็คือขนมากองไว้ที่ห้องห้องเย็นให้เรา อีกประการหนึ่งก็คือ เรากินทิ้งถึงบ้านด้วยเขาบอกอาหารที่ผลิตในปัจจุบันนี้นะคะทิ้งไปหนึ่งในสามก็คือทิ้งอ่ะคือมันทิ้งทั้งในตัวระบบทิ้งทั้งในตัวระบบของไอตัวระบบซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยที่พอมันหมดอายุปุ๊บเนี่ยก็ต้องทิ้งเอาไปขายไม่ได้พนักงานก็ไปกินไม่ได้ เขาบอกว่าถังขยะหลังซุปเปอร์มาร์เก็ตในยุโรปในอเมริกานะต้องล็อกเนาะกลัวคนจนไปคุยเอาไปกิน เสียลูกค้า หรือไม่ก็คือมันลดตอนตอนตอนใกล้ๆจะห้างจะปิด ลดครึ่งราคาไปเลย ถ้าเหลือจากนั้นก็คือยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้กินฟรีนะคะรวมทั้งเนี่ยยังมีคนเล่าที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมือง หรือตลาดขนาดใหญ่ค้าส่งขนาดใหญ่ของบ้านเราเนี่ย เออเวลาเขาเอาของลงขายของขายยกสิบิโลยกเข่งยกเข่งยกเข่ง พอขายได้กำไรพอแล้วเนี่ยหมดเวลาก็กลับวางผักที่เหลือทิ้งไว้ คนจนยังเก็บไปกินได้ต่อของบ้านเรายังดีนะคะคนจนเนี่ยยังเก็บผักพวกนี้มา มาหรือว่าขายแบบถูกๆกันมาแล้วก็เอามาตัดแต่งแล้วก็เอาไปกินต่อได้ แต่ก็ทิ้งไม่ใช่น้อยเลยเคยขายแรงงานรอบบกเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยทำกิจกรรม ทำอาหารกินของชุมชนเนี่ยเขาก็ไปขอผักจากตลาดยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญบอกว่าผักทิ้งในวันละเป็นเป็นตันๆ ซึ่งซึ่งเข้าใจว่ากลุ่มเครือข่ายคนเมืองอยากปลูกผักก็คงไม่กล้าผักดีไปไปหมากเพราะว่ามันคงจะใหญ่เยอะเดยของขอเคยคือเราทิ้งอาหารเนี่ยหนึ่งในสามโดยเฉลี่ยแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยอันก็เป็นข้อโต้แย้งในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตตัวข้างหน้าเราก็พัฒนาเทคโนโลยีพวกคนขาดแคลนอาหารแต่ความจริงมันไม่จริง เราจัดการอาหารแบบมีปัญหา เรากินอาหารแบบมีปัญหา แล้วเราก็กินอาหารทางไกลธรรมชาติไปทุกที แล้วเราก็ใช้พลังงานแบบไม่จำเป็นไปซะเยอะก็คงว่าปากผมนน